สวัสดีค่ะปนัดดา CB Channel ขอนำเสนอขายโครงการเพื่อพัฒนาที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 571 ไร่2งงาน หรือ ราคาขายอยู่ที่ 960 ล้านบาทค่ะ จุดเด่นของเรานะคะกลางธรรมชาติ พร้อมวิวทิวทัศน์เขาแบบพาราโนมาวิลล่าเลยค่ะโลเคชั่นนะคะ 10 นาทีถึงสวนเสือศรีราชา ถนนมอเตอร์เวย์และถนนหมายเลข 331 เชื่อมต่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติปูตะเภาระยองพัทยาค่ะ15 นาทีจากซับของเรา ไปถึงท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังค่ะค่ะ มนพาชมแถบ รอบๆเชิงเขาเรองเห็นได้ว่ามีไฟฟ้า ถนนทางเข้าออก สะดวกสบายแก่ท่านผู้ใดที่สนใจเข้ามาเทคโอเวอร์ของทรัพย์แห่งนี้ จากเจ้าของท่านเดิม ไปยังสู่เจ้าของท่านคนใหม่ ที่ใจดี สามารถนำทรัพย์แห่งนี้เพื่อไปพัฒนาและต่อยอดทำธุรกิจในวันข้างหน้าอันที่สวยงามขอบคุณที่รับชมนะคะ สวัสดีค่ะ